สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพนิสชันนะคะ จาก 3 คลิปก่อนนะคะที่เคยสอนไปแล้วค่ะ โดยอันแรกนะคะจะเป็นวิธีการเก็บคะแนน Microsoft ในคอมค่ะซึ่งในนั้นนะคะ ก็จะมีวิธีการตั้งค่าภาษาในคอมนะคะแล้วก็วิธีการตั้งค่าภาษาในมือถือด้วยค่ะ ทั้ง Android กับ iOS เลยค่ะ ส่วนคลิปที่2นะคะก็จะเป็นวิธีการได้คะแนนค่ะ ให้เป็นโค้ดโรบั x แทฟรีจำนวน100โรบัสค่ะในคลิปที่3นะคะก็จะเป็นเทคนิคการหาโรบั x แทฟรีค่ะให้มีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ค่ะจะมาสอนทุกคนรับโรบัสแท้ฟรีจำนวนหนึ่้อยโรบัสค่ะ ซึ่งจะเป็นวิธีการทำในมือถือนะคะ บอกเลยค่ะดูไปนะคะสามารถทำได้แน่นอนค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยวิธีการสมัครบัญชี Microsoft ก่อนเลยนะคะ อันดับแรกนะคะให้เข้าไปที่ App Store ก่อนค่ะ เพื่อดาวน์โหลด Google Chrome ก่อนนะคะ ถ้าเกิดใครใช้ Android นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store ได้เลยค่ะเมื่อพิมพ์ค้นหาคำว่า Google Chrome นะคะ ให้ทุกคนเลือกแอปนี้ได้เลยค่ะเราก็กดดาวน์โหลดมานะคะ หลังจากที่ดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเข้ามาที่ Google Chrome ค่ะเสร็จแล้วนะคะพิมพ์ค้นหาตามนี้ได้เลยค่ะ ให้พิมพ์ค้นหาคำว่าสมัครบัญชี Microsoft ค่ะเสร็จแล้วนะคะ ให้ทุกคนเลือกเว็บไซต์นี้ค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะ ให้ทุกคนเลือกคำว่าสร้างบัญชีค่ะ ในหน้านี้นะคะ ให้เลือกคำว่าขอรับอีเมลแอดเดรสใหม่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตรงด้านขวาค่ะ ให้ทุกคนเลือกเป็น Hotmail ค่ะ ในส่วนของอีเมลนี้นะคะ จะเป็นการสมัครให้ดูก่อนนะคะ เราก็ตั้งชื่อไปเลยนะคะในชื่อที่เราต้องการค่ะจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะ เพียงแต่ว่าจะต้องไม่ซ้ำกับบัญชีที่มีอยู่แล้วนะคะ เมื่อตั้งได้แล้วนะคะทุกคนกดคำว่าถัดไปได้เลยค่ะ ในหน้านี้นะคะเราจะต้องสร้างรหัสผ่านบัญชีของตัวเองนะคะ ยังไงก็อย่าลืมจำให้ได้ด้วยนะไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้ค่ะ เมื่อสร้างเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกดคำว่าถัดไปได้เลยค่ะ ในด้านบนของจอนะคะจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาค่ะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเซฟพาสเวิร์ดนะคะให้เรากดคำว่าเซฟค่ะตรงส่วนนี้นะคะเขาจะให้เรายืนยันค่ะว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะ ให้กดคำว่าถัดไปค่ะ ในหน้านี้นะคะเขาก็จะบอกเขว่าให้เราทำอะไรนะคะ อย่างของเรานะคะเป็นการเลือกเพนกวินค่ะ ให้ทุกคนเลือกรูปให้ถูกต้องตามที่ระบบต้องการนะคะ เท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการสร้างบัญชีค่ะ ในหน้านี้นะคะสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะลงชื่อบัญชีค้างไว้หรือเปล่านะคะ ในหน้านี้นะคะก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะมีรายละเอียดบัญชีผู้ใช้อยู่นะคะว่าอีเมลของเราเป็นชื่ออะไรค่ะ ถ้าอยากลงชื่อออกหรือสลับบัญชีผู้ใช้นะคะ สามารถกดที่รูปโปรไฟล์ด้านขวามือบนได้เลยค่ะ ถัดมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการเก็บคะแนนจาก Microsoft กันเลยค่ะ ให้พิมพ์ค้นหาคำว่า get robux microsoft นะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เลือกที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ อันแรกนะคะ get robux today ค่ะ เมื่อถึงหน้านี้นะคะให้ทุกคนกดคำว่า join now ได้เลยค่ะ อันดับแรกนะคะ ให้ทุกคนล็อกอินด้วยอีเมลตัวเองก่อนค่ะ แบบที่เคยสอนไปในตอนต้นคลิปนะคะ โดยกดปุ่มรูปคนที่ด้านขวามือบนค่ะ ถ้าเกิดว่ามันขึ้นอีเมลแบบนี้นะคะหมายความว่าเราได้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนถัดมานะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บคะแนนกันเลยค่ะ ในแต่ละวันนะคะ เราสามารถเก็บคะแนนได้สูงสุดจำกัดที่ 63 คะแนนค่ะ ซึ่งวิธีการเก็บคะแนนนะคะ มีทั้งหมด 3 วิธีค่ะ วิธีแรกนะคะ คือการเก็บจาก activity ค่ะ โดยสามารถเก็บได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะคะจำนวน 30 คะแนนค่ะ 30 คะแนนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ให้ทุกคนเลื่อนจอลงมานะคะ แล้วก็กดคำว่า plan a t i p ได้เลยค่ะ ตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บคะแนนจาก Activity แรกค่ะ ซึ่ง Activity นะคะเขาจะมีทั้งหมด 6 อย่างค่ะ อย่างละ 5 คะแนนนะคะ ถ้าเกิดว่าเรากดให้ครบทั้ง 6 อย่างนะคะ เราก็จะได้ 30 คะแนนแรกมาเลยค่ะจากที่ทุกคนเห็นในรูปนะคะ หลังจากที่เรากดคำว่าแพลนอาทิตย์ที่เป็นรูปเครื่องบินค่ะ มันก็จะมี 5 คะแนนนะคะ ติ๊กถูกขึ้นมาค่ะ นั่นหมายความว่าเราได้ 5 คะแนนเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะตรง points เออนะคะมันก็จะขึ้น 5 ทับ 63 คะแนนขึ้นมาค่ะถัดมาค่ะทุกคน activity ที่2ค่ะจะเป็นรูปฟุตบอลค่ะ ให้กดลงไปแลวนะคะเราก็สามารถกดกลับได้เลยค่ะ เลข5คะแนน ตรง รูป ฟุตบอล นะคะ ก็ ถูก ติ๊กถูก เรียบร้อย ค่ะ พร้อม กับ คะแนน ที่ เพิ่ม เข้ามานะคะ รวม เป็น 10 คะแนน ค่ะ ให้ทุกคนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะคะ จน ครบ ทั้งหมด 6 activity ค่ะ มัน ก็จะ ได้ 30 คะแนน เรียบร้อยนะคะ โอเค ค่ะ เดี๋ยวเราทำไป พร้อม ๆ กันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะ ก็ เหลือแค่2 activity เท่านั้น ค่ะ กด ลง ไปเลยนะคะ แล้วก็ กด กลับ ค่ะ คะแนน มันก็จะ เพิ่มขึ้น อัตโนมัติ เลยค่ะ ต่อไป ค่ะ อัน สุดท้ายค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคน 30 คะแนนนะคะได้เพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะ อย่าลืมกันนะคะ ทุกคนว่าคะแนน 30 คะแนนที่มาจาก activity นะคะ สามารถกดได้เพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวจะเลื่อนลงมาข้างล่างให้ทุกคนดูกันนะคะ ตรงข้างล่างนี้นะคะก็จะมีโรบอทดิจิตอลโค้ดจำนวน 100โรบอทค่ะ โดยหลักเกณฑ์ในการได้รับโรบัคฟรีนะคะคือเราจะต้องเก็บคะแนนสะสมนะคะ ให้ครบทั้งหมด 1,500 คะแนนก่อนค่ะเราถึงจะเอามาแลกรับโรบัคแท้ฟรีนะคะจำนวน 100โรบัคได้ค่ะสำหรับวิธีที่2นะคะ ถัดมาค่ะ ให้ทุกคนคลิกตรงนี้นะคะ เราก็กดคำว่า points breakdown ค่ะ วิธีที่ 2นะคะจะเป็นการสอนเพิ่มคะแนนด้วย Microsoft Edge Bonus ก่อนค่ะ โดยในส่วนนี้นะคะเราจะสามารถเก็บคะแนนได้ 3 คะแนนต่อวันค่ะ วิธีการในมือถือนะคะเราจะต้องดาวน์โหลด Microsoft Edge มาก่อนค่ะ ตรงคำว่า Microsoft Edge Bonus นะคะ ถ้าเกิดว่าเราคลิกลงไปเนี่ย เขาก็จะบังคับให้เราไปดาวน์โหลดแอป มาก่อน ค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดแอปกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะ ให้ทุกคนมาที่ App Store ค่ะ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ Android นะคะ ให้ทุกคนไปที่ Play Store ค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้พิมพ์ค้นหาค่ะคำว่า Microsoft Edge ค่ะ แอปที่เราจะใช้กันนะคะ ก็จะเป็น Microsoft Edge Web Browser อันนี้เลยค่ะ ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะ ทุกคน เมื่อเข้ามาในแอปแล้วนะคะทุกคนสังเกตที่มุมบนซ้ายค่ะให้กดลงไปเลยค่ะที่เป็นรูปคนนะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะ ขั้นตอนนี้ค่ะ เราจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยเมลของเราก่อนนะคะ ให้ทุกคนกดคำว่า add account ได้เลยค่ะ ตรงหน้านี้นะคะ เราจะต้องล็อกอินค่ะให้ทุกคนใส่อีเมลของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็กดคำว่า next ค่ะ ในหน้านี้นะคะทุกคนใส่พาสเวิร์ดของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็กดคำว่า sign in ค่ะ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการล็อกอินค่ะ ถัดมาค่ะ ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บคะแนนกันเลยค่ะ วิธีการนะคะทุกคนให้ทุกคนกดเสิร์ชตรงช่องตรงกลางที่หน้าจอค่ะเสร็จแล้วค่ะก็พิมพ์อะไรก็ได้ค่ะ แนะนำให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะเมื่อได้คำค้นหาที่เราต้องการนะคะก็กด go ได้เลยค่ะ มื่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนสลับแอปกลับมาที่ Google Chrome ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนกันค่ะ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะ ทุกคนคะแนนมันก็จะขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะได้จำนวน 3 คะแนนต่อวันค่ะ ถัดมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่ 3 กันเลยค่ะ จะเป็นในส่วนของ PC Search นะคะ ตามที่ทุกคนเห็นในจอกันเลยค่ะ ในส่วนของ PC Search นี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว B ค่ะ ให้ทุกคนกดลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนกดที่จุด3จุดด้านขวาล่างค่ะ เราก็เลื่อนนะคะเลือกคำว่า request desktop site ค่ะ หน้าจอของเรานะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเลื่อนมาที่ด้านขวาของจอค่ะ แล้วก็กด sign in ค่ะ แล้วเราก็เลื่อนมาเช็คดูนะคะ ว่าเราได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยเมลเดิมหรือยังนะคะ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ลงชื่อเข้าใช้เนี่ย ก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดได้เลยค่ะ เราก็ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะคะ ก่อนจะเริ่มขั้นตอนถัดไปค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะเราก็เสิร์ชค้นหาคำว่าอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ แนะนำให้เสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะคะ มันถึงจะขึ้นคะแนนค่ะ เมื่อเสิร์ชเสร็จแล้วนะคะทุกคนกลับไปที่หน้าเดิมเพื่อเช็คคะแนนได้เลยค่ะ แบบนี้นะคะ ตามที่ทุกคนเห็นค่ะ คะแนนนะคะมันก็จะถูกเพิ่มเข้ามา 3 คะแนนค่ะซึ่งทุกครั้งที่มีการเสิร์ชแบบนี้นะคะเราก็จะได้คะแนนเพิ่มเข้ามาครั้งละ3คะแนนค่ะ อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะ คะแนนตอนนี้ค่ะ มันก็มีแค่3ทับ30 ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มคะแนนกันเลยค่ะ สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำต่อไปนะคะ คือการกดพิมพ์ค้นหาไปเรื่อยๆค่ะโดยใช้คีย์เวิร์ดแตกต่างจากเดิมนะคะ สมมุติว่าครั้งแรกนะคะเราพิมพ์คำว่า Hello Kitty ค่ะครั้งถัดมานะคะเราต้องเปลี่ยนคำค่ะ จะใช้คำเดิมไม่ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าใช้คำเดิมเนี่ยคะแนนเราก็จะไม่ขึ้นนะคะ ในขั้นตอนนี้นะคะ เราจะต้องพิมพ์ค้นหาไปเรื่อยๆค่ะ ให้ครบจำนวน 10 ครั้งต่อวันนะคะ พอครบ 10 ครั้งแล้วเนี่ยคูณ3 คะแนนมันก็จะได้ 30 คะแนนพอดีค่ะ เดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆ ให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเสิร์ชยังไงให้มันครบ 30 คะแนนค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการเก็บคะแนนรายวันนะคะ ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้100โรบั x แท้ฟรีนะคะทุกคนจะต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันค่ะ จนครบ 1,500 คะแนนนะคะเราถึงจะนำมาแลกรับโรบั x แท้ฟรีได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่เก็บสะสมคะแนนจนครบ 1,500 คะแนนแล้วนะคะแล้วอยากรู้ว่าวิธีการแลกรับโลบักฟรีทำยังไงต่อนะคะ สามารถดูได้ที่คลิปนี้ได้เลยค่ะ มีสอนหมดเลยนะคะ ตั้งแต่วิธีการแลกคะแนนค่ะ ไปจนถึงวิธีการรีดีมโค้ดนะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีสอนวิธีการเก็บคะแนนในคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะสามารถไปติดตามกันได้ค่ะ ยังไม่หมดนะคะทุกคนนอกจากนี้ค่ะเราได้สอนเทคนิคหาโรบัคแท้ฟรีจำนวน1 0,000โรบัคขึ้นไปด้วยค่ะ ถ้าเกิดใครมีความฝันอยากได้เฮดเลสหรือว่าโคบอกเท่ๆนะคะสามารถติดตามดูได้ที่คลิปนี้ได้เลยค่ะ รับรองนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องการตั้งค่าภาษาอังกฤษค่ะ สามารถติดตามดูได้ที่คลิปนี้ได้เลยค่ะ ได้มีสอนไว้ให้แล้วนะคะ โอเคค่ะทุกคน ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ ในช่องของเรานะคะยังมีการสอนหาของฟรีเพียบเลยค่ะ สามารถไปติดตามกันได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะยังไงขอตัวลาไปก่อนค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน บ๊ายบาย